สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อนิตติ้งเสื้อกันหนาวแขนยาวนะคะ รหัสของเสื้อตัวนี้คือรหัส MF 0 3 1 EP นี้จะเป็น EP 1 EP 1พี่เมย์จะแนะนำข้อมูล ให้ดูชิ้นงานตัวอย่าง แล้วคำนวณข้อมูลก่อนที่เราจะเริ่มถักงานจริง ก่อนที่เราจะดูตัวชิ้นงานตัวอย่าง เรามาดูอุปกรณ์ก่อน ไหมที่พี่เมย์ใช้พี่จะใช้ไหมขนแกะ ไหมที่ที่ใช้ตรงนี้จะเป็นไหมเหลือบนะคะ เสื้อหนึ่งตัว ถ้ารอบตัวหนึ่งร้อยเซน ความยาวของตัวเสื้อหกสิบเซน แขนยาวหกสิบเซน ใช้หกร้อยกรัม ถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่ เตรียมไว้เลยนะคะ ประมาณแปดร้อย พี่จะถักสองเส้นคู่ เข็มโคเช ใช้หัวใหญ่ พี่ใช้หัวขนาดห้ามิล ถ้าไม่มีแบบนี้ใช้เป็นเข็มทองสองหัวเบอร์แปดทับศูนย์ก็สามารถทดแทนได้ เข็มเย็บไหมพรม เลือกตรงนี้ที่เป็นหัวใหญ่ ๆ นะคะ จะได้ใส่ไหมสองเส้นได้มาร์กเกอร์เอาไว้ขั้นลายตอนที่เราเริ่มต้น แล้วก็ไม้นิดไม้นิดพี่เมย์จะใช้เคเบิลยาวเคเบิลที่เลือกใช้ก็คือหนึ่งร้อยเซนหัวที่ใช้ถักตัวเสื้อพี่จะใช้หัวใหญ่ เบอร์ตรงนี้ที่ใช้คือขนาดแปดมิลนะคะ เป็นไม้ยาว และอีกหนึ่งเบอร์ ตรงนี้ห้ามิล ห้ามิลจะเอาไว้ใช้เก็บขอบ ขอบคอ ขอบแขน ริมเสื้อจะเก็บด้วยห้ามิล ตัวเสื้อจะถักด้วยแปดมิล หลังจากที่เราได้อุปกรณ์ตัวนี้แล้ว เราจะต้องถักชิ้นงานตัวอย่างออกมา หน้าตาชิ้นงานตัวอย่างจะเป็นแบบนี้ รายละเอียดวิธีการถักชิ้นงานตัวอย่าง พี่จะลงคลิปลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ตามไปดูได้นะ เราได้ชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้ออกมา ถ้าเราถักด้วยไหมขนแกะสองเส้น พี่เริ่มโดยการที่ป้อนห่วงเข้าไปสิบห้าห่วง ถักสูงขึ้นมา สิบห้าเซน ความกว้างของชิ้นงาน ความกว้างของชิ้นงานเราจะต้องถักให้ได้มากกว่าสิบห้าเซน ความสูงต้องได้ มากกว่าสิบห้าเซน ทำไมถึงต้องมากกว่าสิบห้าเซน เพราะเนื้องานที่เราจะใช้ในการคำนวณเราจะใช้สิบเซนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีคำนวณตัวชิ้นงานตัวนี้ ชิ้นงานตัวอย่างที่เราถักออกมา ด้านถูกนะคะ ด้านที่โชว์งานเราจะถักด้วยลายนิด ด้านผิดเราจะถักด้วยลายเพอ ชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้ พี่ถักจากไหมขนแกะสองเส้น เริ่มงานโดยการป้อนห่วงแบบโคเช สิบห้าห่วง ถักสูงขึ้นมาสิบห้าเซน แล้วเราเอางานเรา ขึงไปกับพื้นระนาบค่ะ ถ้ามีโฟมก็ ขึงไว้ กับ โฟม ให้มันออกมาเป็นพื้นงานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ ไม่ต้องดึงให้มันตึงมาก ให้มันวางเป็นธรรมชาติของมัน เพราะว่าถ้าเราไปดึง ไปดึงออก ดึงทางนี้ออกมามากๆ เวลาเราถักคำนวณมันจะไม่ได้ ให้วางเป็นเนื้อปกติแบบนี้นะ ไม่ต้องไปยืดค่ะ และแนะนำว่าอย่ารีดนะคะ เพราะถ้ารีดจะไม่สามารถใช้คำนวณได้ เอาเป็นเนื้อธรรมชาติแบบนี้เลย ของพี่พี่ขึงด้วย เข็มหมุดนะคะ แล้วเราใช้ไม้บรรทัดค่ะ ไม้บรรทัดตัวนี้ที่ที่เห็น มันจะมีตรงรอยนูนตรงนี้มันจะทำให้เห็นช่วงลาย ตรงลายแถวนี้นะ เนี่ยค่ะลายช่องแถวแรก วางตัว หลักที่หนึ่งลงไป ถึงหลักที่สิบ พอเราได้เสร็จเรากัดเข็มหมุดไว้นะคะของพี่กัดไว้คือจุดนี้กับจุดนี้ เรานับหลัก หลักก็คือตามแนวตั้งที่เป็นลายนิด หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด พี่จะได้สิบเซนนะคะ ได้ทั้งหมด ตรงนี้เรียกห่วงนะคะ หนึ่งสองสาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด แปดห่วง ทีนี้เราอยากรู้ความสูง ความสูงถ้าเราถักลายขึ้นไป สิบเซน เราอยากรู้ว่ามันต้องถักกี่แถว มีผลกับเวลาเราไปถักเป็นความยาวของตัวเสื้อ งานนิตติ้ง ถ้าเราถักไปแล้วเราไม่ใช้วิธีคำนวณตัวนี้ เราใช้วิธีว่าพอถักไปเสร็จเอาสายวัดไปวัด มันอาจจะไม่แม่น เพราะงานนิตติ้งมันเป็นงานที่ยืดหยุ่น วิธีที่แม่นที่สุดสำหรับงานนิตติ้งคือนับ นับหลักนับแถว เมื่อกี้หลักเราได้แล้วนะคะ ว่าสิบเส้นเราได้แปดห่วง เรามาดูแถว แถว ตั้งตัวที่เป็นตัววัด วางกับหมุด ขึ้นไปสิบเซนนะฮะ ขึ้นไปสิบเซน กัดหมุดไว้ มาตรงหมุดที่เราตั้งตรงนี้สิบเซนอีกเหมือนกัน ตั้งหมุดไว้ เราจะได้พื้นที่ของเราสิบเซนคือตัวนี้ ี่นะตรงนี้ฮะลากลงมา นับความสูงของแถว นับลงไปในช่องที่เป็นช่องนิด นะ ตรงนี้เราสามารถแหวกได้นะ นี่ค่ะ ของพี่นับตั้งแต่ตรงที่เริ่มกัดข้างล่าง จนถึงข้างบน จำนวนแถวจะได้ทั้งหมดสิบสี่แถว จำนวนของห่วง จำนวนของแถว จะแตกต่างออกไป ถ้าอันที่หนึ่ง ตัวเบอร์ของแมนิตเปลี่ยน อันที่สอง ไหมที่ใช้เปลี่ยน อันที่สาม แรงมือ เพราะฉะนั้น ถึงคุณจะใช้ตัวไหมขนแกะเหมือนพี่สองเส้น เริ่มต้นด้วย หกมิลเหมือนพี่ แรงมืออาจจะไม่เท่ากัน จำนวนห่วงไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้น ใช้แรงมือจริงของคุณที่คุณถักออกมาในการคำนวณ แล้วคุณจดไว้ ชิ้นงานตัวอย่างตัวนี้ได้ใช้จนถึงงานเสร็จเลยนะคะเก็บไว้ แล้วจดตัวเลขไว้ค่ะ สิบเส้นด้านกว้าง คุณได้กี่แถวด้านสูงคุณได้กี่แถวด้านกว้างของพี่เมย์ได้แปดห่วงด้านสูงพี่เมย์ได้สิบสี่แถวเดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณค่ะ เรามาดูข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมสำหรับการถักเสื้อ อันที่หนึ่งวัดรอบตัว รอบตัววัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย อกพุงสะโพกส่วนไหนที่กว้างที่สุดวัดส่วนนั้น ของพี่ต้นแบบหนึ่งร้อยเซน วัดรอบตัวจดไว้ค่ะ หนึ่งร้อยเซน ความยาว วัดจากหัวไหล่ ลงไปถึง ปลายเสื้อที่เราต้องการเลยว่าเราต้องการให้เสื้อตัวนี้ยาวเท่าไหร่ ต้นแบบของพี่ยาว หกสิบเซน ตัวต้นแขนตรงนี้ ถ้าความยาวของเสื้อหกสิบ ถ้าต้นแขนของพี่เป็นยี่สิบวัดตั้งแต่รักแร้ลงมาถึงปลายเสื้อจะเป็นสี่สิบ ต้นแขน ตรงนี้นะคะ จดไว้ว่ารอบแขนสี่สิบ ด้านหน้ายี่สิบ อย่าลืมว่าแขนมันมีสองข้าง ยี่สิบคูณสองนะคะ จะเป็นสี่สิบ ปลายแขน ถ้าของคุณต้องการถักเป็นแขนที่ตรงออกไปเลย ไม่มีการไม่มีการลดห่วง ตรงออกไปตั้งแต่ตรงรักแร้ถึงปลายแขน คุณก็จะได้รอบวงแขนตรงนี้สี่สิบเซน แต่ของพี่พี่ต้องการให้ปลายแขนตรงนี้ มันเหลือแค่สามสิบเซน จดไว้นะคะ ปลายแขนสามสิบเซนคอค่ะ คอเราวัดจากคอด้านหนึ่งมาหาคออีกด้านหนึ่งวัดความกว้างที่ต้องการของคอออกมา ปกติถ้าเป็นคอเสื้อของผู้ใหญ่ก็ประมาณยี่สิบเซน ถ้าเป็นเด็กโตก็ประมาณสิบแปดเซน เด็กเล็ก เลยสิบห้าเซน ขึ้นอยู่กับรูปร่างนะคะ เด็กโตบางคนหุ่นอาจจะเหมือนผู้ใหญ่ก็สามารถปรับได้ คำนวณตามที่สามารถใส่ได้จริง หลังจากที่เราได้ตัวตัวข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้ว จดข้อมูลตรงนี้ค่ะ ข้อมูลชิ้นงานตัวอย่าง ด้านนี้ ด้านนี้ถือว่าเป็นด้านกว้างนะคะ ด้านกว้างของพี่ได้แปดห่วง สูง สิบสี่แถว อันนี้คำนวณจากสิบเซนเราจดไว้ค่ะ เรามาคำนวณว่าถ้าเราต้องเริ่มถักรอบตัวหนึ่งร้อยเซนเราจะต้องเริ่มกี่ห่วง มันจะมาจากบัญญัติยางง่าย ๆค่ะ ถ้าสิบเซน ใช้แปดห่วง เพราะฉะนั้นถ้าร้อยเซนจะใช้กี่ห่วง เราก็เอาหนึ่งร้อยเซนที่เราต้องการเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยที่เราต้องการ คูณด้วยห่วงที่เราหาได้ หนึ่งร้อยคูณแปดหารด้วยสิบข้างล่างถ้าสังเกตข้างล่างจะเป็นหารสิบทั้งหมด เพราะชิ้นงานตัวอย่างเราคำนวณจากสิบเซนหนึ่งร้อยคูณแปดหารสิบเราจะเริ่มต้นแปดสิบห่วง ถ้าถัก แบ่งหน้ากับแบ่งหลังแล้วไปเย็บติดทีหลังตัวแปดสิบต้องหารสองแปดสิบที่ได้ตรงนี้ เป็นแปดสิบรอบตัว วนวงกลม ปลายแขนต้องการให้ปลายแขนเหลือสามสิบเซน มันจะเหลือกี่ห่วง เอาสามสิบคูณด้วยแปดหารด้วยสิบจะได้ยี่สิบสี่ห่วงทีนี้มาดู ความสูงของตัวเสื้อวัดจากด้านล่างขึ้นไป ความสูงของตัวเสื้อวัดจากด้านล่างขึ้นไปถึงรักแร้ตัดขอบ พี่จะถักขอบหกเซนเพราะฉะนั้นสี่สิบตรงนี้จะต้องลบออกหกสี่สิบลบออกหกจะเหลืออยู่สามสิบสี่เซนที่เราต้องถักจากข้างล่างขึ้นไป กรณีที่เราจะยังไม่ถักขอบ ถ้าเราถักขอบเลยตั้งแต่เริ่มแรก ตรงนี้มันก็จะเป็นสี่สิบเซนไม่ต้องลบขอบตัวนี้เลือกได้ ถ้ากรณีที่คุณตัดขอบ เวลาคำนวณก็เอาสามสิบ ความสูงนะคะ ตรงนี้ความสูงก็ต้องคูณด้วยสิบสี่แถว พี่จะใส่ตัวดาวไว้ด้านหน้า ตัวที่ใส่ตัวดาวไว้ด้านหน้าคือ ตัวคูณจะเป็นสิบสี่คือความสูง ตัวที่ไม่ได้ใส่ตัวดาวข้างหน้า เลขที่เอามาใช้คือความกว้าง ตัวนี้ก็จะได้เป็นสามสิบสี่คูณสิบสี่หารสิบ จะต้องถักสูงขึ้นไป 48 แถว ถ้าเราไม่ตัดขอบ เราจะเริ่มถักตั้งแต่ตรงข้างล่างขึ้นไป โดยการที่ถักขอบก่อน 60 เอ6เซนตรงนี้ก็จะเป็น 40คูณ14 แล้วหารด้วย 10 คอกว้าง ตัวนี้มีผลกับตอนที่เราจะเริ่มลดคอ ถ้าเราต้องการให้คอกว้าง 20เซน ก็ 20คูณด้วย 8 หารด้วย 10 แขนยาว ข้างหน้ามีดาว แขนยาว ห้าสิบแปด ลบออกหก หกเป็นขอบ เราจะต้องถักจากหัวไหล่ไปห้าสิบสองห้าสิบสองคูณสิบสี่หารสิบจะได้เจ็ดสิบสามแถว ค่อย ๆ ดู แล้วทำตาม ตัวเลขทั้งหมดจะเปลี่ยนไปตามที่ที่คุณวัดไว้ แล้วตัวเลขตัวคูณก็คือตัวชิ้นงานที่คุณทดลองลายออกมา ข้อมูลตรงนี้ที่พี่อธิบายพี่จะเอาลงไว้ที่แฟนเพจค่ะ แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเดียวกับ YouTube นะคะ ชื่อเมทินีแฮนด์เมดอัลบั้มที่แฟนเพจจะชื่ออัลบั้มนี้ค่ะ MF ศูนย์สามหนึ่งเมทินีแฮนด์เมดต่อไปจะเป็นลำดับการถักของเสื้อ MF ศูนย์สามหนึ่งเสื้อศูนย์สามหนึ่งนะคะ พี่เมย์จะถักจากข้างล่าง ขึ้นมาข้างบน สิ่งที่เราจะต้องคำนวณตอนแรกก็คือ รอบตัวเราค่ะ กี่เซน ตัวนี้เลขตัวดำๆนี้ คุณต้องหาออกมาจากตัวรอบ รอบร่างกายของคนใส่ ช่วงที่กว้างที่สุด ถ้าอกพุงสะโพกตรงไหนกว้างสุดใช้ส่วนนั้นนะคะ ต้นแบบของพี่เมย์หนึ่งร้อยเซนตัวเลขสีดำตัวนี้หาออกมาก่อนนะคะ อันที่สอง ตรงนี้เป็นรักแร้ค่ะ ความยาว วัดตั้งแต่ชายเสื้อนะคะ วัดตั้งแต่ชายเสื้อ ถ้ามันยาวถึงสะโพก ล่างคุณก็วัดจากสะโพกล่าง สูงขึ้นมาถึงตรงรักแร้ค่ะ ของพี่สี่สิบเซนหาตัวเลขตัว นี้ออกมา ความยาวเสื้อนะคะ วัดจากหัวไหล่ลงไปถึงข้างล่างของพี่หกสิบเซนเพราะฉะนั้น ถ้าตรงนี้สี่สิบช่วงที่เว้นแขนของพี่จะเว้นแค่ยี่สิบเซนคุณต้องหาความยาวเสื้อออกมา หัวไหล่ถึงชายเสื้อของคุณต้องการยาวเท่าไหร่ ของพี่ต้องการยาวหกสิบตรงนี้พี่วัดขึ้นสี่สิบพี่เว้นแขนยี่สิบ หาตัวเลขออกมาก่อนนะ แขนค่ะ อันนี้เป็นยาวเสื้อ หาความยาวของแขนวัดจากหัวไหล่ไปจนถึงริมเลยนะคะ ริมแขนที่เราต้องการ ของพี่ต้องการห้าสิบแปดทีนี้มาดูวิธีคำนวณตัวเลขที่ได้ออกมาก่อน จากตัวที่ความยาวนะคะ หกสิบลบช่วงแขนตรงนี้พี่จะเว้นยี่สิบถ้าคุณเป็นคนที่ร่างกาย ตรงนี้นะคะ มีมีเนื้อตรงช่วงใต้รักแร้เยอะนะคะ เป็นคนที่แขนใหญ่ เว้นมากกว่ายี่สิบถ้าเป็นผู้ชายแนะนำให้สามสิบถ้าเป็นรูปร่าง อ้วนท้วมนะคะยี่สิบห้าถึงสามสิบนะคะ ผู้หญิง เด็กเล็กลดลงตามส่วนนะคะ อันนี้ของของรูปร่างปกติเนื้อใต้ท้องแขนไม่มี เป็นแขนยาวๆ เด็กเล็ก เด็กจิ๋วเลย ก็ประมาณเนี่ยค่ะประมาณสิบห้า นะคะ ถ้าเป็นเด็กโตก็สิบแปดถึงยี่สิบได้ พอได้ตัวความยาวตรงนี้เสร็จแล้ว ได้แขน แขนเอาตามชอบเมื่อกี้ที่บอกนะคะ แล้วที่เหลือจะเป็นความยาวเสื้อ ของพี่จะเว้นตรงนี้ยี่สิบเพราะฉะนั้นความยาวเสื้อตรงนี้ที่ถัก เราจะถักจากข้างล่างขึ้นไป พี่จะทำขอบก่อนหกเซนสี่สิบลบขอบออก เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะถักสามสิบสี่เซนค่ะ สามสิบสี่เซนนับจากขอบขึ้นมา สามสิบสี่รวมกับหก มันจะได้สี่สิบพอดี เวลาเราถักแต่ละ EP พี่เมย์จะคำนวณให้ดูนะคะ ว่าตัวเลขมันมาจากไหนอพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้ว เดี๋ยวตอนที่ถึงแต่ ละ EP พี่เมย์จะเน้น อีกทีหนึ่งว่าห่วงมันได้มาได้ยังไง ช่วงแรกที่ต้องคำนวณคือคำนวณตัวนี้ออกมาก่อน เพราะตัวนี้มันจะเป็น EP สองที่เราจะเริ่มต้น เสื้อตัวนี้นะคะ รหัส MF031 เป็นเสื้อนิตติ้ง ถักจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน พี่จะทำไว้ทั้งหมด 6 EP EP ที่1ซึ่งเป็น EP นี้พี่เมย์จะแนะนำข้อมูลทำชิ้นงานตัวอย่างให้ดูคำนวณห่วงคำนวณแถว แล้วคุณจะรู้ว่าถ้ารอบตัวคุณ100เซนคุณจะต้องขึ้นเท่าไหร่ วิธีคำนวณ ตัวนี้เดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปนะ EP สอง นะคะ พี่จะเริ่มถักตั้งแต่ขอบขึ้นไป หกเซนพอได้ขอบหกเซนแล้วถักตัวเสื้อสูงขึ้นไปจนถึงรักแร้ตรงนี้เป็น EP สองที่เป็นสีขาว EP สามชิ้นหน้าค่ะ ชิ้นหน้าที่เป็นสีเหลือง เราจะเริ่มแยกรักแร้ตรงด้านล่างตรงนี้เราถัก EP สองเราจะถักวนวงกลม EP สามที่เป็นสีเหลืองนะคะ เราจะถักแยกชิ้นหน้า ชิ้นหน้าคือชิ้นสีเหลืองค่ะ ถักพลิกกลับไปมา สูงขึ้นนะคะ ถ้าตรงถ้าตรงคอตรงนี้เราเว้นสองเซน เราจะถักสูงขึ้นไปสิบแปด แล้วเราก็จะเริ่มลดคอหน้า สิ่งที่จะได้ก็คือชิ้นงานด้านหน้า ไหล่ขวา คอ ไหล่ซ้าย พักงานไว้ก่อน EP สี่จะเป็นชิ้นหลังค่ะ ชิ้นหลังก็ต่องานด้านหลัง ที่เราพักห่วงไว้นะคะ ตรงนี้เราจะใช้วิธีพักห่วง เราจะเก็บห่วง แล้วถักชิ้นหลังต่อ ชิ้นหลังจะถักเหมือนกับชิ้นหน้า แตกต่างกับตรงคอคอมันจะตื้นกว่า สิ่งที่จะได้จาก EP 4ก็คือ ชิ้นหลัง ไหลคอ ไหลแล้วใน EP 4พี่ จะ เชื่อมตรงนี้ให้ดู จะเย็บเชื่อมให้ดูค่ะ พอ EP 5จะเป็นแขนเสื้อ ที่เราคำนวณไว้ว่าจากหัวไหล่ไปจนถึงชายเสื้อของเราต้นแบบ 58 ห้าสิบแปดลบขอบออกหกเพราะฉะนั้นพี่จะต้องถักตั้งแต่ตรงนี้ค่ะ ไปห้าสิบสองเซนแล้วปิดงานด้วยหกเซนทั้งหมดจะได้ห้าสิบแปด EP หกจะเป็นการเก็บคอเสื้อ แล้วก็เป็นภาพรวมของเสื้อตัวนี้ทั้งหมดตอนที่เสร็จแล้ว วิธี คำนวณเพื่อที่จะถัก EP สองชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้ที่ได้ ย้อนกลับไปดูตอนต้นคลิปนะชิ้นงานตัวอย่างที่ได้สิบคูณสิบด้านนี้สิบเซน ด้านบน ด้าน ด้านห่วงสิบเซน ด้านแถว สิบเซนของพี่ต้นแบบพี่ได้แปดนะคะ ด้านที่เป็นด้านแถวพี่ได้สิบสี่คำนวณตรงนี้ออกมาค่ะว่ากี่ห่วง วิธีคำนวณตรงนี้ มันก็จะเอาหนึ่งร้อยนะคะ คูณด้วยแปดห่วง แล้วหารด้วยสิบ ของพี่จะเริ่มต้นแปดสิบห่วงของคุณเอาตามจริงที่มาจากชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้นะ เทคนิคอื่นที่ เกี่ยวข้องกับเสื้อตัวนี้จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ แล้วก็วิธีดูข้อมูล พี่เมย์ก็จะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ เช่นกัน ภาพนิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะคะ พี่จะเอาลงไว้ที่แฟน เพจ แฟนเพจ พี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดอัลบั้มชื่อ MF031 เมทินีแฮนด์เมดคุณพิมพ์ค้นหาตรงนี้นะคะ MF031 เมทินีแฮนด์เมดคุณจะพบข้อมูลที่แฟนเพจค่ะ ยูทูบพี่เมย์กับแฟนเพจชื่อเดียวกันนะคะ เมทินีแฮนด์เมด ตอนนี้คุณก็เริ่มป้อนห่วง เข้าไปในไมนิดนะคะ พี่จะเริ่มป้อนห่วงโดยการใช้เข็มโคเช เราจะพบกัน EP ต่อไปค่ะ MF 0 3 1 EP 2ที่ YouTube พี่เมย์ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ